đi đồn mà léo mà léo Không ạ, gần Chẳng này nè Chào bác lít chẳng này Nè bụng Chào bác lít chẳng này thì ครับผมขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะผมวันนี้กับผมหนุ่มนาเกลือแล้วผมแล้ววันนี้เรามาในมาดฝอยฝอยกันมานะครับผมโอเค วันนี้เราอยู่ในเกม Fortune Mouse ในค่าย PG Slot หรือ Slot PG Slot PG ล่าสุดนะครับผมผมเป็นฝรั่งฝอยทองฝอยคันมอด้วยนะครับผมแล้ววันนี้เรามาที่ทุน400 412บาทนะครับผม โอเค มาผมก่อนนี้เข้าไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดซับสไครต์หนุ่มนักเลือกันด้วยนะผมและเลื่มกดกระดิ่งติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคำเตือนนะผมคลิปนี้จัดทำเพื่อความข่าวบันเทิงไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชม มันมีที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ควรได้รับคำแนะนำโอเค เดี๋ยวเราเริ่มวันที่ 8 5ก่อนเลยครับเฮ้ยเฮ้ยมาถึงมันก็โดดเลยเหรอ เฮ้ย ทีเดียวโดดว่ะทุกคน เอาเลือกจัดอะมาไหลเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนว่าเฮ้ยเอาเตอเอาเตรมเลยกระปุมกดทีเดียวเตะกดทีเดียวแตกแล้วผม สสายไม่แก่เวนเชี่ยกดทีเดียวแตก แตกมาพันนะทำไมกูเล่นเกมแนวอย่างนี้ ช่วงนี้มันแตกดีจังวะเฮ้ยไอ้บ้า โอเคไปต่อหรือพอแค่นี้นะครับท่านผู้ชม คลิปมันสั้นไปอ่ะ ถ้าใจจริงก็อยากเลิกอ่ะไปต่อเดี๋ยวรออะไรอ่ะ โอ้ มันก็เกินไป มึงโกหกกูปะเนี่ย กดสี่ทีเกมบักปะเนี่ยมันจะได้ถอนไหมเนี่ย เฮ้ย เกมจะบักเกมบักปะวะเชี่ยกลถอนไม่ได้วะทุกคน แต่ไม่เป็นไรเว็บนี้มันเป็นเว็บตรงนะ ผมไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอยู่แล้วเนาะโอเคเดี๋ยวผมไปต่อกันอย่างนี้แล้วกันเอาแค่สองนาทีสามนาทีตลอดเลยเล่นเกมอย่างนี้ กดทีเดียวไอ้ย่าพีกไปเปล่าเนี่ยถ้าถ้าคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์คลิปผมนะ แตกงี้เลยเชื่อผมดินะผม อะไรครับเนี่ยไอ้ย่าไม่แปลกบ้าจัดเลยวะนะผู้ชมมันโคตรบ้าพลังอะจริง ไม่โดด อันนี้ไม่โดดนะผมถ้ามันช้าๆ อย่างเงี้ยแสดงว่าไม่โดดนะ ผมแบบปื้ดซูมช้าๆคือไม่โดดนะจำไว้เลย โอเค ผมไปต่อ สักนิดๆหน่อยๆ แล้วกัน กลัวคุณผู้ชมจะไม่จุใจละกันนะครับผมจริงๆได้แล้วควรเลิกนะ เป็นสิ่งที่ผมจะแนะนำคุณผู้ชมทุกคนของผมเลยนะผมอ่าใครที่เข้ามาดูผมก็ได้แล้วควรเลิกนะเล่นนะ ผมเอาเงินไปใช้ชีวิตดีกว่า มันจะได้ไม่รู้สึกสิ้นเปลืองพวกอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าถ้าคุณเล่นต่อคุณเสียเนี่ยทำไมกูไม่ถอนทำไมกูไม่ถอนกูน่าจะเอาตังค์ไปทำอย่างนู้นอย่างนี้ แล้วพอนี้คุณผู้ชมจะไปทำอะไรเงี้ยปุ๊บเหมือนขาดตังค์ส่วนส่วนหนึ่งอยู่แล้วแบบไอ้เหี้ยกูน่าจะถอนออกมาเนาะ เนี่ย มันเป็นคำคำหนึ่งที่แม่งโคตรฮิตเลยนะผม ได้แล้วทำไมกูไม่ถอน ถึงแนะนาให้ถอนนะผมแต่ผมไม่เป็นไรผมไม่ซีเรียสไงอ่าผมมันเด็กตังเยอะเงินเฟ้อหยอกเล่นนะผมไม่มีตังจะแดกทุกวันนี้ ไปดีกว่าไปอีกชนิดหนึ่งแล้วกันนะครับ ผมเพื่อจะมาเนาะผมตัดถึงประมาณพันห้าละกันนะครับ ผมพันห้าพันหกประมาณนี้นะ ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะผมถ้าได้ก็แตะถ้าแตะก็ดีไม่แตะก็ไม่เป็นไรเนาะ อันนี้โดด อันนี้โดด อันนี้โดดมาเร็วมาเร็วพร้อมนะเพื่อนจังไรนะ แต่บ้านเรียกจังไรนะครับผม แต่บ้านเขาเรียกจังไรเลยอย่างเงี้ย จังไรมากจังไรนะผมอย่างงี้เขาเรียกจังไร อย่าหาทำกันอย่างนี้นะ เกมรายจ่ายยิ่งน้อยจะจ่ายแพงนะผมจำไว้เลยเนาะแต่อัตราแตกก็จะน้อยกว่านิดนึงนะครับผม เอาไงดุณผู้ชมไปต่อหรือพอแค่นี้ดี พอดีกว่าผมว่า เอ้ยถึงพันแปดแล้วนะผม โอเค ก็ขอจบที่ 1,800 เลยละกันนะครับผม ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ให้หนุ่มนากันเลยกันด้วยนะผม และอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับ โอเคขอบคุณที่เข้ามารับชมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ